วัสดีค่ะ วันนี้เราก็มาเรียนรู้นะคะ ในบทเรื่องของการวางแผนและการจัดการสมรรถนะของพนักงงาน ซึ่งมันจะต่อเนื่องจากบทที่แล้วนะคะ บทที่แล้วเราได้ทำการเรียนรู้เรื่องของการจัดโครงสร้างนะคะจะทบทวนนิดนึงค่ะว่า มันจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไง เมื่อเราทราบในเรื่องของโครงสร้างว่า โครงสร้างเรามีรูปแบบแบบไหน อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะว่ารูปแบบการจัดโครงสร้างของรูปแบบของธุรกิจสปา เราก็จะใช้รูปแบบการจัดตามฟังก์ชันหรือตามหน้าที่ แล้วก็ทำให้เราได้รู้ถึง คนที่จะอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะคะว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะต้องมีคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยเป็นใครบ้างนะคะ ก็อาจจะเริ่มต้นที่ผู้จัดการเทอราปิสพนักงานการเงิน การตลาดบัญชีนะคะแม่บ้าน ซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เราเห็นภาพว่าคนที่เราใช้มีตำแหน่งอะไรบ้าง และที่สำคัญทำให้เรารู้จำนวนคนที่จะมาทำงานในองค์กรของเรานะคะ ทีนี้เมื่อเราเข้าใจว่าตำแหน่งหรือคนที่เราจะมาทำงานเป็นใคร ยังไงทำหน้าที่อะไร นะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะวางแผนยังไงให้ได้คนมาถูกต้องกับงานนะคะ ซึ่งตรงนี้เราก็จะเริ่มจากการที่จะดูจากการวางแผนกำลังคน การวางแผนกำลังคนก็ดูจากโครงสร้างนะคะในแต่ละตำแหน่งจะรับคนกี่คนดูความเหมาะสมนะคะดูปริมาณงานนะคะซึ่งการวางแผนกำลังคนเนี่ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าในแต่ละตำแหน่งนะคะ เราจะต้อง มีงานให้เขาในลักษณะยังไง ซึ่งเราจะต้องเริ่มการเขียนการเขียน job description หรือคำพรรณนาลักษณะงาน ว่างานแต่ละงานให้เขาทำอะไรบ้าง เขาจะได้รู้หน้าที่ของตัวเองว่า ในตำแหน่งที่ตัวเองนั่งอยู่ต้องทำหน้าที่ 1 2 3 4 5 อันนี้เราเรียกว่า job description นะคะหรือการทำคำพรรณนาลักษณะงาน ส่วนตัวที่ 2 นะคะเราเราเรียกว่า job specification นะคะเป็นการกำหนดคุณลักษณะของคนที่จะมาทำ ทำงานในตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะ เราก็จะได้คนมาถูกต้องกับตำแหน่งงานที่เราวางแผนไว้ อาจารย์จะยกตัวอย่างผู้จัดการก็แล้วกันนะคะ ผู้จัดการในที่นี้ในการวางแผนถ้าเป็น job description หน้าที่ของเขาก็คือ 1 เป็นเรื่องของการวางแผน การบริหารจัดการในสปา 2. เป็นเรื่องของการควบคุมการทำงานก็ได้นะคะ 3. เป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของคนที่จะทำงานว่าจะเป็นใครบ้าง อันนี้คือหน้าที่เขา3 ประการ ส่วน job specification ก็คือการกำหนดลักษณะเราก็จะเลือกว่าจะต้องเรียนจบเป็นยาโทจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะกำหนด 3 ก็จะเป็นเรื่องของอายุนะคะอาจจะอายุ 30 ปีขึ้นไปนะคะ เพราะเหตุผลที่ต้องให้ 30 ปีขึ้นไปจะเป็นเรื่องของวุฒิภาวะอารมณ์ นะคะ เพราะเราต้องดูแลคนจำนวนหมู่มากนะคะ4อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการทำงานนะคะ 5อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษานะคะ อาจจะพูดได้มากกว่า 3 ภาษา อันนี้เป็นเรื่องของการกำหนดคุณลักษณะของคนที่จะเข้ามาทำงาน เมื่อเราเขียนโดยคร่าวๆและง่ายๆได้เสร็จปุ๊บ เราก็จะมาดูต่อว่า ในลำดับของการสรรหาบุคลากรเข้ามาตรงนี้ในเรื่องของคนเพื่อตอบโจทย์ของโครงสร้างนะคะ เราก็จะดูว่าเราจะสรรหาจากที่ไหน การสรรหาจะมีด้วยกัน 2 แบบค่ะ คือสรรหาจากภายในกับภายนอก แต่กรณีที่เรา ตั้งใหม่เราตั้งใหม่เรายังไม่มีเลย อันนี้เราอาจจะใช้วิธีการไปสรรหาจากกรมแรงงานสรรหาจากสถานศึกษาสรรหาจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเราที่รู้จักนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าการสรรหาจากภายนอก แต่การสรรหาจากภายในจะเกิดขึ้น อย่างกรณีที่เราอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งงานนะคะอาจจะให้ พนักงานนวดเราที่เราเรียกว่าเทอราปิสนะคะ ที่เราเรียนกันไปในบทที่แล้ว สมมติว่าเขาทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว เราอาจจะต้องการเปลี่ยนตำแหน่งให้เขาเป็นคนคอนโทรลนะคะ เราก็จะดูจากคนภายในดูจากหน่วยคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้แล้ว เปลี่ยนให้เขาเป็นหัวหน้ามาคอนโทรลเทอราปิสนะคะอ่าหลังจากที่เราสรรหาได้มาแล้วว่าเราจะเอาคนจากที่ไหน เราก็ทำสู่ขบวนการคัดเลือก ซึ่งขบวนการคัดเลือกตรงนี้ค่ะ เราก็จะมีวิธีการคัดเลือกโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ หรือจะสอบข้อเขียน กรณีที่มีคนมาสมัครจำนวนเยอะๆเลยค่ะ เราก็จะมีข้อเขียน ให้เขาสอบแล้วก็คัดคนมาแล้วก็สัมภาษณ์ แล้วก็ทำการทดสอบปฏิบัติในเบื้องต้น อันนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้เราได้พนักงงานเข้ามานะคะ ส่วนลำดับ 3 เมื่อเราได้คนมาแล้ว เราก็จะทำการบรรจุและแต่งตั้งให้เขาเป็นพนักงงานของหน่วยธุรกิจของเราเนี่ยค่ะสปาของเราลำดับที่4นะคะเมื่อเราได้คนปุ๊บบรรจุแต่งตั้งเรียบร้อยทำบัตรทำประวัติโปรไฟล์เรียบร้อย เราก็จะทำการผถมนิเทศค่ะ การผถมนิเทศช่วยเรื่องอะไร คะปฐมนิเทศช่วยในเรื่องของการที่เราจะทำให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมนะคะ เข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรืออาคารสถานที่ว่าแต่ละชั้นแต่ละฟอร์แต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงนะคะ เขาจะได้ใช้ชีวิตได้ ง่ายขึ้นนะคะ หลังจากนั้นก็นำมาสู่การฝึกอบรม การทำธุรกิจสปาหรือแพทย์แผนไทยอันนี้เท่าที่อาจารย์สังเกตเห็นและส่วนใหญ่นะคะ ถ้ากรณีที่เป็นธุรกิจระดับห้างหุ้นส่วนหรือระดับ บริษัทก็จะมีการฝึกอบรมโดยที่คิดคดค่าใช้จ่ายกับพนักงานนะคะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้ที่มาเรียนเรียนไปแล้วอาจจะไปตั้งธุรกิจตัวเองได้ เพราะฉะนั้นก็เลยถือเป็นคอร์สแต่ถ้าใครคิดว่าไม่มีต้นทุน ก็สามารถที่จะเป็นพนักงานต่อได้เลยค่ะแต่ขบวนการเรื่องของบรรจุแต่งตั้งเราอาจจะดูความเหมาะสมนะคะว่าเราจะมีรูปแบบแบบไหน แต่ก็ในหลักการที่ถูกต้องคือบรรจุแต่งตั้งปฐมนิเทศและฝึกอบรมนะคะลำดับต่อมาหลังจากที่ทำงาน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว เราก็ทำการประเมิน อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทดลองงาน 3 เดือน การที่เราทำการดูว่าเขาสามารถทำงานตามที่เรากำหนดไว้ได้ไหมหากทำไม่ได้เราก็อาจจะไม่จ้างเขานะคะ หรือไม่ก็ถ้าทำได้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการประเมิน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเงินเดือน หรือประเมินเพื่อจะเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งงาน อันนี้ก็สามารถจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะ ในการดูเรื่องของตัวสมรรถนะของพนักงานนะคะลำดับที่ 6 นะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการดูเรื่องค่าตอบ อบแทนหรือสวัสดิการนะคะ อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นนะคะ เพราะการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนว่าเราจะจ้างคนในแต่ละตำแหน่งให้จำนวนเงินยังไง จะจ้างเป็นรายเดือน จะจ้างเป็นรายสัปดาห์ หรือจะจ้างเป็นรายวัน จะแบ่งค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเป็นยังไงอย่างกรณีเทอราปิสเราอาจจะจ้างเป็นรายวัน หรือ อาจจะจ้างเป็นลักษณะของของลูกค้าที่อาจจะเรียกว่าเป็นเคสนะคะ ว่าเคสนี้เราอาจจะแบ่ง50 50ทึ่งจะทำเป็นเรื่องของการจูงใจของอะไรยิ่งทำมากก็ได้มากนะคะ ส่วนสำหรับสวัสดิการนั้น ถ้าหากเรามีเงินทุนที่มากพอ สวัสดิการจะช่วยเรื่องของการที่จะทำให้คนเนี่ยอยากอยู่ ซึ่งอันนี้จะเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการดำรงรักษา มันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนกับสวัสดิการนะคะ เพราะว่าถ้าเรามีสวัสดิการที่ดีอาจจะมีเรื่องของการประกันชีวิต มีเรื่องของชุดให้มีเรื่องของวันหยุดให้ที่ตรงกับความต้องการของเขาส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจสปา หรือลักษณะของงานบริการนะคะ จะไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ แต่ทีนี้ถ้าเราคิดว่าเรามีวิธีการบริหารจัดการ หรือตอบสนองการหยุดพักผ่อนและมีความเหมาะสมในการทำงานของพนักงาน นั่นก็คือเป็นวิธีการหนึ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยอยากจะอยู่กับเรา ซึ่งเป็นประเด็นตัวที่7นะคะเรื่องของการทำารงรักษาให้คงอยู่กับเรา อันนี้จากที่อาจารย์เจอประสบการณ์มานะคะ คนที่ทำงานในองค์กร ที่เกี่ยวกับเรื่องของงานบริการนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสปา หรือไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจอื่นที่ต้องใช้ความสามารถนะคะ คือประเด็นคือเหมือนเขาอะพอมีความสามารถปุ๊บก็อาจจะอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเอง หรือไม่ก็อาจจะไปทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งอันนี้ชาวต่างชาติก็เองก็จะมีความต้องการนะคะ ที่อยากจะ มีการตั้งธุรกิจก็มีมีหลายคนที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ไปเป็นพนักงานนวดนะคะที่ต่างประเทศก็ทำให้หารายได้มากกว่าที่จะอยู่ที่เมืองไทยนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงรักษานะคะให้เขาเนี่ยอยู่กับเราได้นานนะคะ เพราะฉะนั้นวิธีการบริหารจัดการตรงนี้ซึ่งขบวนการทั้งหมดเนี่ยค่ะนำมาสู่การคัด เลือกคนเข้ามาสู่องค์กรในการทำงานเกี่ยวกับบริการที่มีคุณภาพได้นะคะ เป็นวิธีการหนึ่งที่อยากจะให้มีความเข้าใจกันนะคะ ก็ยังไงลองอทบทวนดูนะคะว่าเราสามารถที่จะวางแผนเรื่องของคนได้มากน้อยขนาดไหนสวัสดีค่ะ